สิทธิชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิคราม เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2551 โดยการแนะนำของพระอาจารย์พระพิการวิเชียนภาสุโก ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวัดสเกต ซึ่งในก่อนหน้านั้นทางวัดโพธิการามเองก็ได้จัดในเรื่องของศูนย์การเรียนชุมชนร่วมกับทางกศน มีการสอนเรื่องอาชีพเรื่องพิมพ์ดีดเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้า และก็มีเรื่องของการสอนอคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2550 ก็ได้รับการแนะนำจากพระอาจารย์ จากวัดสเกตก็ได้ขอจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สิทธิชุมชน เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม และได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมพุทธศักราช 2551 โดยนายสือล้ออุทัย ซึ่งเป็นอดีตประหลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขณะนั้น และก็มอบให้กับทางจังหวัดร้อยเอ็ด และก็มอบให้กับ ก็มอบให้กับชุมชนอีกครั้งหนึ่งในการนั้นในการบริหารจัดการก็จะมีการอบรม มีการใช้บริการทั่วไปโดยคิดในการที่มาใช้บริการก็ชั่วโมงละ10บาท และก็เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องและก็บำรุงศูนย์ในส่วนต่าง ๆ นั้นก็จะเป็นการบริการทั่วไป เช่น มีการอบรม มีการอบรมเรื่องของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจ กลุ่มเป้าหมายนั้นก็มีหลากหลายทั้งเด็ก เยาวชน ผู้หลักผู้ใหญ่ และก็นักศึกษากศนอสม ผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นต่างๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมเรื่องของอาชีพ ในชุมชนก็มีการอบรมเรื่องของโฮมเวิร์กเกอร์แล้วก็มีการทำเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ค้าขายกันผ่านสื่อผ่านเน็ต และก็ในการที่ดำเนินการมานั้นก็มีคนใช้บริการต่อปีนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าปีละ10,000คนในการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันก็มีคนที่ผ่านการอบรมหรือผ่านการใช้งานศูนย์การเรียนรู้สีิบชนมา ไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นคนฉะนั้นในการที่พัฒนาในส่วนนี้ก็จะมีผลที่ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น มีการพัฒนาเรื่องของบุคคลศักยภาพของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหน่วยงานต่างๆ ก็ดี ก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีการใช้สื่อในทางที่ถูกต้อง และก็นำมาพัฒนา ใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนไปก็จะมีการใช้ศูนย์การเรียนรู้สีชุมชนนี้น้อยลง ทุกอย่างก็จะมารวมไว้ในสมาร์ทโฟนบ้างในส่วนต่าง ๆ ที่ใช้งานสะดวกขึ้น ทางศูนย์การเรียนรู้สีชุมชน ก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนขึ้น และก็จะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 กรกฎาคมพุทธศักราช 2559 โดย ดร อุตมะสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ ให้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรเป็นคาวาสญาติโยมทั่วไปคนที่สนใจใจในการใช้เป็นศูนย์ ในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ศึกษาความรู้ต่างๆ และก็ค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาใช้ผ่านศูนย์ได้ โดยการที่ทำให้เกิดการพบปะพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก็มีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ และก็สังคมให้เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นการพัฒนาต่อเนื่องนะครับจากศูนย์ไอซีทีชุมชน เพื่อที่จะบูรณาการในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของชุมชนเนื่องจากว่าชุมชนของเรามีการพัฒนาในการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นครับเวลามีปัญหาอะไรต่างในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและในภาคอีสานนี่ก็ จะรวมกันกับแกนนำขอำของีทีในภาคอีสานในส่วนของโปรติกลางกา่ยก็คือร้านทำเป็นคล้ายๆร้านกาแฟที่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือบางทีคนเข้าวัดเนี่ยเขาเขาก็อาจจะมาส่งพ่อส่งแม่หรืออาจจะมาธุระอะไรของเขาอาจจะมีคนหลายรุ่นเนาะะเพราะว่าคนเข้ามาไม่ใช่ว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวอาจจะมีพวกเขาขับรถมาบ้างมาพักบ้างอะไรบ้างก็น่าจะมีสถานที่ไว้สำหรับ ให้เขาได้พักผ่อนบ้างใช้เน็ต มี Wi-Fi ให้มีรสสำหรับสถานที่อย่างนี้เรียกว่า คาเฟ่โพธิการาม หรือสถานที่ที่เเป็นร้านกาแฟในวัดคล้ายๆร้านกาแฟในวัดก็เพื่อเป็นสถานที่ในการใช้ประโยชน์ทั่วไป แล้วก็มีภาพในหน่วยงานราชการหรือชาวบ้านที่มาใช้การแจกเบี้ยผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุเข้ามาใช้สถานที่ตรงนี้ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็ได้เห็นกิจกรรมของวัดอย่างต่อเนื่อง จากศูนย์การเรียนรู้สิทชุมชน แล้วก็พัฒนามาเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ก็เลยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ในการใช้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในการที่จัดทำเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั้นก็ ก็จะมีโต๊ะไว้สำหรับให้นั่งคุยกันเป็นการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วก็มีเรื่องของไทยคม ในการบริการใช้ดูทีวี ดูข่าว ดูอะไรต่างๆผ่านทางแอปทางโทรศัพท์ทางสมาร์ทโฟน แล้วก็ในส่วนของการใช้ในการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ที่การพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นการค้าขายผ่านสื่อผ่านเน็ตผ่านอะไรต่างๆ นี่ก็มาใช้บริการที่ศูนย์ และก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ การใช้ทางไอที ก็สามารถที่จะผ่านทางศูนย์ได้ โดยมีบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะบริการให้กับลูกค้าและก็คนในชุมชนและส่วนต่างๆที่ทำขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ซีทีชุมชน จนพัฒนามาเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั้นก็เพื่อที่จะ ให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดในบริเวณของวัด ส่วนที่ชาวบ้านจะได้ก็คือหนึ่งก็คือได้มาใช้บริการเป็นที่พบปะได้เปลี่ยนเรียนรู้ แล้วก็มีการพัฒนาทางด้านอาชีพทางด้านความรู้ทางด้านส่วนต่างๆ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ทำให้สังคมเกิดความสามัคคีแล้วก็ได้พบปะพูดคุยได้ แลกเปลี่ยนในส่วนที่ดี ๆ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาตนเองสังคมครอบครัว ให้มีชีวิตที่ดีต่อไป